ปาร์ตี้นะครับอย่าลืมที่นี่นะครับรวมไปถึงเขายาวปาร์ตี้ด้วยที่นี่แจกทองกันทั้งคืนเลยรีบมานะครับสองต้องด่วนเลยในตอนนี้นะครับ Thank you.